เอาละค่ะ หลังจากที่เราได้สมัครเป็นสมาชิก และได้จัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้วนะคะ สำหรับเว็บไซต์เทปช็อปนี้ 1 บัญชีผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้หลาย ๆร้านในบัญชีเดียว ซึ่งแต่ละร้านจะมีระบบการจัดการหน้าร้าน หลังร้าน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดร้านค้าออนไลน์หลาย ๆ ร้าน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมได้แก่ รูปภาพสำหรับใช้เป็นโลโก้ หรือแบรนด์ของร้าน รูปภาพสำหรับการแสดงที่หัวเว็บไซต์เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของร้านค้าในภายหลังได้ หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วคลิกที่เปิดร้านค้าฟรี ซึ่งมีขั้นตอนการเปิดร้านค้าฟรี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านโดยกรอกบัญชีร้านค้า ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับบัญชีร้านค้าที่มีอยู่แล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีร้านค้าได้อีกหนึ่งครั้งในภายหลัง ชื่อบัญชีร้านจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z สามารถมีตัวเลข0ถึง9หรือเครื่องหมายขีดกลางได้เท่านั้น และต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร กรอกชื่อร้านที่ต้องการให้ลูกค้าเรียกชื่อร้านได้ง่าย จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ เลือกรูปภาพโลโก้ หรือแบรนด์ของร้านที่เตรียมไว้แล้ว เลือกประเภทสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าของร้าน กรอกเรื่องราวและรายละเอียดร้านค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้าใจเกี่ยวกับร้านค้าพอสังเกตและคลิกที่เริ่มสร้างร้าน ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการระบุช่องทางที่จะให้ลูกค้าติดต่อกับร้านค้า โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ กรอกบัญชีอีเมล กรอกบัญชี Facebook และ Line แอดหรือ Line ID ด ในกรณีที่ร้านค้ามีหน้าร้านอยู่จริง ให้คลิกใช่ แล้วระบุที่อยู่ร้านที่สามารถเข้าถึงได้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า กรอกรหัสไปรษณีย์เลือกจังหวัดอำเภอและตำบลตามลิสต์รายการที่มีมาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของร้าน สามารถเลือกปักหมุด และแสดงแผนที่ร้านค้าโดยใช้บริการของ Google Map เพื่อให้ลูกค้าดูแผนที่ของร้านค้าได้ หากตำแหน่งที่ปักหมุดไม่ตรงกับสถานที่จริง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหมุดบนแผนที่ได้ แต่หากไม่ต้องการปักหมุดดังกล่าว คลิกที่ยกเลิก แล้วคลิกที่ถัดไป ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนของการปรับแต่งหน้าร้าน โดยในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถคลิกกลับไปแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมาได้ หากไม่มีการย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเทมเพลตหรือรูปแบบร้านค้า ที่เหมาะสมกับสินค้าของร้าน โดยการเลื่อนสกร์ลบาร์ลงมาเพื่อค้นหาเทมเพลตหรือรูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการ เมื่อได้เทมเพลตที่ถูกใจแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มเลือกใต้เทมเพลตที่เลือกดังกล่าว สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงเทมเพลตใหม่ได้ หากยืนยันแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ คลิกที่ถัดไป อ่านข้อตกลงการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ และต้องยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว แล้วคลิกที่ยอมรับ เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเปิดร้านค้า โดยจะแสดงโลโก้ร้าน ชื่อร้าน ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ